ลงโจงเลยจ้า ขอแจมแจมขอแลมแลมเด้อ เอาหน่อย ไม่หลงไม่ไหลเลยเฉดโคกฮึบว่าไงต่อครับผมจังหวะนี้ หฟิลิปปินส์สองตัวใหม่แล้วเมื่อฟิลิปปินส์สองตัวตลอดเลยขายตัวนึงก็ไม่ให้กูสักทีเช็ดโคกนี่ไงฟิลิปปินส์สองตัวอีกแล้ว ไป ขอยัดจัดยาว ๆ ไปเนาะออโต้ยาว ๆ ไปเลยนะครับ ผมไปท้ายดูฟิลิปปินส์สองตัวเลยเพื่อนแม่ง โอ้โหตัวเดียวมึงก็ไม่ให้กูเนาะหลายรอบเกินเองก็หลายรอบเกินไปพี่ชายจัดมาจัดมาขอจำจำแหลมแหลมเพื่อนอย่าแกงกันเยอะดีกว่าอย่าแกงกันเยอะมาฟิลิปปินส์อีกตัวนึงเพื่อเขาฟรีเกมอยู่ไหน คือจะเป็นกูอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรวะน้าไม่มีมี่แววเลยครับผมโอ้โหส่งมาเน่าๆแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรเพิ่งจะเริ่มอย่าเพิ่งรีบร้อนไปนะผมว่าเผื่อเกมมันจะพลิกที่หลังโอ้โหแล้ววายเข้าอย่างนี้ก็สวยงามเลยครับ ผมคูณสิบห้าว่าคูณสิบห้าแต่หรือเปล่าว่าจังไหน โอ้โหยังไม่ไหลนะเมื่อนะโอ้โหแล้วดูมันฟีจะเป็นสองตัวอีกแล้วเมื่อฟีจะเป็นกี่โอ้โหงุนงิดว่ะ งุนงิดนะงุนงิดนะฟิลิปปินส์สองตัวไม่รู้กี่รอบแล้วจังหวะนี้เช็ดเค เอาหน่อยเพื่อนก็นดฮะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนนะสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม มีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้น ไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับระวังโดนโกงกันด้วยนะครับผมนะเพื่อนจัดไปจัดไปมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย ไปขอจะเพิ่มเป็นเบสิบกันนิดนึงแล้วกันนะ ผมว่าเบ็ห้าไม่น่าเวิร์กแล้วแหละโหเบ็สิบมาถึงก็ส่งเน่าเลยเช็ดเคอะไรกันครับนี่ฮัลโหล โอ้โห มันจะส่งเน่าทั้งเบ็ห้าทั้งเบ็สิบไม่ได้ฮัลโหลเอ้ยเกินไป ผีเสื้อผมไม่เอาทรงเลยอะ แม่งมาดีแค่ตอนแรกเท่านั้นเองเนี่ย เหมือนมาแกล้งให้กูดีใจเล่นๆน่ะ เหมือนมาแกล้งให้ผมตายใจเล่นๆนะ ทุน300 เราไม่รู้ว่าจะไหลไปได้ถึงไหนจังหวะนี้มาลุ้นๆกันไปแบบยาวๆไปนะครับนะ ดักแดบแล้วผีเสื้อจังหวะนี้ โอ้โหยังไม่ไหลยังไม่ไหลยังไปกันต่อ ยังไปกันต่ออย่ารอช้าอย่ารีรอผมอย่าไปหย่องเพื่อน อย่าไปหย่องเราต้องยัดกันต่อ โอะไรวะนี่ อะไรวะนี่ยาโหลเอ้ย เกินไป เองก็เกิน เองก็แตกยากเกินพี่ชายเช็ดเค ไป ขอยาไปเบ็ดยี่แล้วกันไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เพื่อนไม่ไหวแล้วผม จัดเบ็ดยี่ไม่ให้มึงเลยนะ ยัดยัดไปเลยแตกก็แตกไม่แตกก็หมดตูดนั่นแหละเออมาดิ แตกก็แตกไม่ไม่แตกกูก็หมดตูดแล้วนะ สงสัยจะหมดจริงว่ะสงสัยจะหมดจริงว่ะเช็ดเคสเลยสิบสองบาทมา วัดวัดกันไปเลยผมสองบาทสุดท้ายจัดไปอย่าไปย่อง อย่าไปย่องเรียบร้อยเลยยังไม่เรียบร้อยยังไม่รอยยังน้าอยู่ยังน้าอยู่ยังน้าอยู่ผมจังหวะนี้นะ จังหวะนี้ยังไหลไหลอยู่เออจัดไปดีครับ มาเบ็ดหนึ่งสุดท้ายแล้วเว้ยเออหมดหมดไม่พิ่เหอหมดหมดไม่พิ่เออโหแล้วจะแตกให้กูนะมึงจะหมดมึงก็หมดไปเออแค่นั้นแหละเออจบ โอเควันนี้ขอพาทุกท่นเท่านี้เลยนะครับเมื่อน้ำหมดตูดจนได้นะครับ ผมเกมอีกเรื่องวันนี้ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ตอนแรกเหมือนจะมาดีแต่สุดท้ายก็หมดตูดจนได้นะครับผมถ้าใครชอบวันนี้เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามในใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมและใครตามมาเล่นน้ำเมื่อนสามารถตามผมมาในเมนชั่นผมตัวได้เลยนะครับ ผม มีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับื่อนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ